พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน บ้านแห่งอนาคตจากท่อรอน HDPE ผู้คนมักมีการเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัย หรือปรับเปลี่ยนลักษณะสถานที่ให้ตอบโจทย์ความสะดวกในการใช้ชีวิต นักวิจัยไทยจึงร่วมกับผู้ประกอบการเอกชน พัฒนาบ้านแห่งอนาคตจากพลาสติก HDPE ให้มีคุณสมบัติน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวกปรับการใช้งานได้หลากหลาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ i t a บสวทช ร่วมกับบริษัท SRPE กรุ๊ปจำกัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาท่อหลอน HDPE ให้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัย โดยมีการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของท่อพลาสติก โดยการพัฒนาสารประสานเหล็กเข้ากับพลาสติก พัฒนาสมบัติหน่วงไฟเพื่อไม่ให้ไฟลุกลาม ทดลองการรับแรงท่อที่ติดตั้งภายใต้พื้นถนนโดดเด่นเรื่องน้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายง่ายทนทานต่อแดดฝน และพายุนำไปใช้เป็นที่ ที่พักชั่วคราวเป็นบ้านพักในรีสอร์ทสำนักงานขนาดเล็กรวมถึงห้องน้ำเคลื่อนที่ได้ และยังสามารถทำระบบกักเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อช่วยเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงขาดแคลนได้ด้วย ร่วมสร้างสารรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนโดย i t แทสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000